การเริ่มต้นขายของออนไลน์นะครับสมัยนี้มันง่ายมากเลยนะครับ เพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะโลกเรามีโลกอีกใบที่ทำให้คนได้มาเจอกัน โดยเราไม่ต้องออกไปไหน นั่นก็คือขายของออนไลน์นั่นเอง เพียงแค่ไปจับจองพื้นที่บนโลกออนไลน์นะครับ จากนั้นสิ่งที่ต้องทำกันก็คือขายสินค้าให้กับผู้คนที่ต้องการ อยากจะขายของออนไลน์กันแล้วใช่ไหมครับเรียกได้ว่า โลกออนไลน์ ใครๆก็กลายเป็นเจ้าของธุรกิจกันได้ และสามารถทำไรายได้อย่างมหาศาลกันเลยทีเดียว ถ้าลองดูผู้ที่แจ้งเกิดจากการขายของออนไลน์ ซึ่งมีเยอะแยะมากมาย เราเองก็จะเห็นได้ว่าตาม Facebook และ Instagram ไม่ว่าจะเป็นขายครีม เครื่องสำอางเสื้อผ้า หลายคนกลายเป็นมหาเศรษฐีในช่วงข้ามคืน เพียงแค่โพสขายสินค้าลงบนช่องทางสื่อสารของตัวเอง และมีคนประสบความสำเร็จที่รวยกันเป็นหลักล้านก็มีนะครับ แต่ถ้าคนธรรมดาอย่างเราๆนะครับอยากขายของออนไลน์กับเขาบ้าง ต้องทำยังไง เริ่มธุรกิจอย่างไร เกิดคำถามมากมายกันเลยครับ การเริ่มต้นขายของออนไลน์ควรคิดใหญ่ไว้เสมอนะครับ ในวงการขายของออนไลน์นั้นทุกร้านจะมีขนาดเท่ากัน ลูกค้าไม่มีทางรู้เลยว่าเราเป็นร้านใหญ่หรือเล็ก เพราะฉะนั้นการขายของออนไลน์นั้นอ่ะให้คิดแบบธุรกิจไม่ใช่แค่ร้านขายของขนาดเล็กๆนะครับ เรามาเริ่มธุรกิจกันเลยดีกว่า การเริ่มธุรกิจมีหลากหลายแนวทาง ไม่ว่าจะเป็น 1. ธุรกิจจากสิ่งที่ใกล้ตัว ขายสินค้าที่เราชอบ สินค้าที่เราอินกับมัน 2. ธุรกิจที่แก้ไขปัญหาให้กับคนอื่น ๆ เช่น ผู้ชายต้องการที่มีผมที่ดูดี เราต้องหาสินค้าจัดแต่งผมมาให้ 3. ธุรกิจที่เริ่มจากเราอยากมีแบรนด์เป็นของตัวเอง หากเราเจอธุรกิจสินค้าที่ต้องการ หรือธุรกิจที่จะเปลี่ยนแปลงสู่การขายออนไลน์ ซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้เวลากับมันพอสมควร เพราะว่า ยิ่งคิดเยอะความผิดพลาดย่อมน้อยลง ธุรกิจทุกธุรกิจก็มีความเสี่ยง เริ่มธุรกิจทั้งทีต้องคิดเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆ ด้วยนะครับ และการขายของออนไลน์นั้นเป็นหนึ่งใน 6 เส้นทางการสร้างรายได้ออนไลน์ ซึ่งการขายของออนไลน์นั้น เราจะต้องศึกษาทุกอย่างเกี่ยวกับการทำออนไลน์เราลองไปดูเคล็ดลับ 5 ขั้นตอนก่อนการเริ่มขายของออนไลน์กันเลยนะครับ ข้อที่ 1 การสำรวจเทรนสินค้าหรือบริการ การขายสินค้าอะไรก็ตาม สิ่งที่ควรคำนึงถึงเสมอก็คือ สินค้านั้นจะต้องเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่หรือไม่ แต่เราจะรู้ได้ไงว่าเป็นที่ต้องการอยู่หรือไม่ เราต้องลองไปที่ Google Trend และคำของสินค้าที่สนใจ จะได้รู้ว่าการขายสินค้าออนไลน์ สินค้านั้นจะดีมากน้อยแค่ไหน สิ่งสำคัญคือเมื่อรู้เทรนแล้ว ควรจะหาราคาสินค้า ที่มาที่ไปของสินค้า ต้นทุนมาเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่ มีค่าส่งไหมควรคิดให้เรียบร้อย ก่อนเริ่มสร้างร้านค้า ข้อที่ 2 การหาลูกค้า การหาลูกค้าในการขายของออนไลน์ ง่ายมากเลยนะครับ เดี๋ยวนี้อย่างแรกก็คือนะครับสมมุติว่าลูกค้าเราเป็นใคร มาจากไหนอายุเท่าไหร่ ชอบอะไรและไม่ชอบอะไร จากนั้นสิ่งที่ทำก็คือถามคนใกล้ตัวนะครับที่มีความใกล้เคียงกับลูกค้าของเรา ถามความต้องการที่เขาอยากได้ เราอาจมองไม่เห็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการขายสินค้าของเรา เช่น เราจะตั้งใจขายสินค้ากระเป๋าตังค์เราอยากให้คนอายุประมาณ 18-30 ปีในเมือง เพราะว่ามีกำลังซื้อสูงชอบแฟชั่นใหม่ๆ จากนั้นนำข้อมูลไปถามเพื่อนๆ ที่มีแนวทางกับลูกค้าที่เราสมมติขึ้น บางทีอาจจะได้คำตอบว่า อยากซื้อนะ ถ้าเพื่อนซื้อ ถ้าคำตอบมาแบบนี้สิ่งที่เราควรทำยังไงต่อดี อาจจะสร้างชุมชนขึ้นมาก็ได้ เพื่อให้มีกลุ่มเมื่อมีกลุ่มขายสินค้าพอขายสินค้า เพื่อนๆเราก็สามารถซื้อตาม มากไปกว่านั้นลองถามใน Facebook ว่าลูกค้าของเราจะมีประมาณกี่คน เช่นสมมติเปลี่ยนมาเลือกกระเป๋าถือ ก็จะพบว่าลูกค้าเรามีถึงประมาณ 2 ล้านคนกันเลยนะครับสำคัญก็คือจะทำอย่างไรให้เขามาซื้อกับเราได้ อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องคิด 3. การหาคู่แข่งเรื่องนี้ไม่ยากเลยนะครับทำได้โดยเอาสินค้าที่เราต้องการไปขายใน Google เลย เช่นกระเป๋าตังค์ จะเห็นได้ว่าคู่แข่งเราเป็นตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับ โอกาสที่จะสู้ไม่น่าจะได้เลยพอถึงตอนนี้เราอาจจะลองทำข้อแรกใหม่ ค้นหาเทรนใหม่ หรือสินค้าใหม่ เพื่อให้ลดความเสี่ยงลดลง อย่างที่บอกว่าถ้าสินค้ายังอยู่ในเทรนต้องเป็นสินค้าที่แปลกใหม่ ดังนั้นถ้าสินค้าของเราใครๆก็ขาย ให้ลองหาสินค้าใหม่ๆ ที่เจาะจงมากขึ้นนะครับ เช่นสินค้ากระเป๋าตังหนัง ก็ลองทำวิจัยคีย์เวิร์ดด้วยการไปที่ Google Keyword Planner จะเห็นได้ว่าถ้าเปลี่ยนจากขายกระเป๋าตังมาเป็นทำบทความดีๆ ขึ้นไปบนเว็บไซต์แทน ก็เป็นการให้ความรู้มากกว่าไปแข่งกันขาย ศึกษาคู่แข่งบนโลกออนไลน์ให้มากๆ ยิ่งเจ้าใหญ่ๆ เราไม่มีโอกาสสู้ได้อยู่แล้ว เปลี่ยนวิธีสู้หรือเปลี่ยนสินค้าใหม่เท่านั้นเอง ข้อ 4 การหาคู่ค้า การทำงานคนเดียวมันก็ทำได้นะครับ และก็สบายด้วย แต่อาจจะเหนื่อยไปหน่อยนะครับ แต่ถ้าเราทำงานเป็นทีม มีคู่ค้าก็จะลดแรงเรามากขึ้นนะครับ และถ้าคู่ค้าของเราน่ารักอาจจะไม่มีเรื่องปวดหัวตามมาทีหลังก็ได้ การหาคู่ค้ามีด้วยกันหลายประเภท เช่น คู่ค้าที่ช่วยเอาของของเราไปขาย คู่ค้าที่ช่วยเราผลิตสินค้า คู่ค้าที่ช่วยเราเรื่องทุน คู่ค้าที่ช่วยเราในเรื่องการหาลูกค้า หรือแม้คู่ค้าที่ช่วยเราดูด้านการนำเข้าและส่งออกสินค้า คนพวกนี้เป็นกลุ่มคนที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่แล้ว ดังนั้นดูแลเอาใจใส่ แบบเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกัน มันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับสำคัญมากๆเลยนะครับ การเลือกคู่ค้าที่ดีตั้งแต่แรก ถ้าหาคู่ค้าที่ดีตั้งแต่แรกไม่ได้ แนะนำให้ทำคนเดียวดีกว่านะครับ หรือการจะขายของออนไลน์ ทำไปค่อยๆ หาคู่ค้าไปก็ได้นะครับ และสุดท้ายเคล็ดลับที่5นะครับ การหาช่องทางการขายสินค้า สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงการขายสินค้าออนไลน์ คือการหาช่องทางสินค้า ว่าเราจะทํำยังไง ให้คนรู้จักสินค้าและกลับมาซื้อสินค้ากับเรามากขึ้นนะครับ เราอาจจะขาย Facebook อย่างเดียว ขายบนไลน์อย่างเดียว ขายบนเว็บไซต์ ใช้โซเชียลมีเดียส่งคนเข้ามาปิดการขายบนเว็บไซต์ หรือขายชุดช่องทางเลยก็ได้นะครับ กลับมาที่กลยุทธ์และวิธีการเลือกใช้ในการขายสินค้าต่างหากสิ่งสำคัญการทำการตลาดของการขายของออนไลน์คือ 1. ทำให้คนเห็นได้มากด้วยทุนที่น้อยที่สุด 2. ทำให้ลูกค้าเชื่อใจเราเชื่อคุณภาพสินค้าของเรา ไม่ใช่จะขายอย่างเดียว และ 3. ทำให้ลูกค้าซื้อเมื่อเขาเชื่อใจเราแล้ว นี่แค่เริ่มต้นของการขายของออนไลน์ เราต้องเรียนรู้ศาสตร์อื่นๆอีกมากมาย และนำมาปรับใช้กับธุรกิจของเรา สรุปแล้ว การเริ่มต้นขายของออนไลน์ 1. ต้องมีหน้าร้านค้าออนไลน์ 2. ต้องมีสินค้าที่จะขาย ซึ่งต้องคำนวณมาให้เรียบร้อยสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมด จะเหลือกำไรเท่าไหร่ 3. เทคนิคการขายของออนไลน์เป็นเรื่องที่สำคัญ ต้องปิดการขายให้ได้ ทั้งหมดนี้เป็นการเริ่มต้นของการขายของออนไลน์เท่านั้นนะครับ และนอกจากนี้การที่เราต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง เราต้องคำนึงถึงผู้ซื้ออีกด้วยนะครับ เพื่อให้เราวางแผนธุรกิจ และเข้าใจถึงผู้ซื้อหรือลูกค้าของเรายิ่งมากขึ้น เราลองไปดู5เหตุผลผู้ที่ซื้อของออนไลน์กันเลยนะครับ การที่คนเราจะเริ่มซื้อของออนไลน์ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในสังคม การที่ต้องเดินไปหาซื้อของไปมา แต่ก็เปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้นิ้วจิ้มแทนไม่กี่ครั้ง เราก็ได้ของที่ต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับ เหตุผลแรกของผู้ซื้อก็คือเพราะต้องการประหยัดเวลา แน่นอนในการใช้นิ้วสัมผัสหน้าจอไม่กี่ที ไม่นานของก็มาอยู่หน้าบ้านแล้วนะครับ สามารถเอาเวลาไปทำอย่างอื่นได้สบายมาก ไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลง หรือเที่ยวกับเพื่อน นี่แหละครับ คือเหตุผลหลักข้อหนึ่งของการซื้อของออนไลน์เพราะทุกคนสามารถประหยัดเวลาของตัวเอง เหตุผลที่ 2 ซื้อของออนไลน์เพราะต้องการของราคาถูกนะครับ สินค้าบางชิ้นเราอยากได้มาก แต่เราเดินหลายห้างมากเลยแต่มันคนลำบากไปนะครับ ดังนั้นจะที่ไหนมีราคาถูกที่สุด เท่ากับของออนไลน์ เราอยู่กับที่นิ่ง ๆ เราสามารถที่จะซื้อของด้วยปลายนิ้ว แล้วของสิ่งนี้อยู่กับเราหน้าบ้านโดยง่ายมากเลยเหตุผลที่ 3 เข้ามาดูร้านค้าออนไลน์เพื่อเปรียบเทียบราคาง่าย ๆ นะครับส่วนใหญ่คนจะเข้ามาาซื้อของออนไลน์ที่ Lazada หรือ z a l o l a เพื่อเปรียบเทียบราคาว่าเว็บไหนถูกที่สุด นะครับเราเริ่มจากใช้ Google นะครับเพื่อค้นหาสินค้าที่เราต้องการ เพื่อได้สินค้าที่เราต้องการแล้ว เราเอาสินค้าไปเปรียบเทียบ 2 เว็บที่กล่าวมาข้างต้นนะครับว่าสินค้าตัวนี้ราคาไหนถูกที่สุดนะนี่เป็นเหตุผลที่คนส่วนใหญ่เขาซื้อกันในโลกออนไลน์ข้อที่ 4 ซื้อของออนไลน์เพราะมีตัวเลือกโลกออนไลน์รู้ได้ทุกอย่างอยากได้อะไร เราก็หาได้ เรามีตัวเลือกเยอะแยะมากมายนะครับร้านไหนไม่มีสิ่งที่ถูกใจ เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปร้านอื่นได้ ร้านนี้ไม่มี เราก็สามารถที่จะไปร้านอื่นได้ เราจะได้ไม่เสียเวลา โลกออนไลน์มีตัวเลือกเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียว และนี่คือเหตุผลสุดท้าย ข้อที่ 5 ซื้อของออนไลน์ เพราะของมาส่งถึงที่อยู่ไหนก็ตามเพียงแค่สัมผัสก็สามารถที่ชำระเงิน และรอรับของได้เลย นี่คือเหตุผลหลักของผู้สั่งของออนไลน์กันเลยนะครับ ใครที่มองหาลู่ทางการขายออนไลน์ ลองนำเหตุผลที่คนซื้อของออนไลน์ ไปปรับใช้ในการค้าการขาย ก็จะทำให้ยอดขายของเราเนี่ยสามารถงอกเงยขึ้นมาได้เช่นกันนะครับเมื่อเรารู้พฤติกรรม คนซื้อของออนไลน์เป็นอย่างไร ลองนำไปปรับใช้ กับสินค้าของตัวเองให้ดี บางทีเราจะขายของนั้น เราอาจจะไม่ยากอีกต่อไป